ข่าวด่วนข่าวดีค่ะท่านผู้ชม กำหนดวันจ่ายเงิน9สิงหาคม 64 เตรียมเฮโอนจริงเงินเยียวยา กลุ่มนี้โชคดีได้แน่นอน สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็มาพร้อมกับข่าวดีนะคะ ของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับเงินเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะ ซึ่งก็มีมาตรการและก ำหนดวันจ่ายออกมาแล้วนะคะ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นะคะ กลุ่มนี้นะคะได้รับเงินแน่นอนค่ะ จะเป็นกลุ่มไหนนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะ ก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันค่ะ มาแล้วนะคะข่าวดี 9 สิงหาคมนี้กลุ่มนี้โชคดีได้รับเงินเยียวยาแน่นอนล่าสุดนะคะ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564นายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่า ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่สีแดงเข้ม ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด -19 จาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ ชนบุรี และพระนครศรีอยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้ เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้สั่งการให้เร่งรัดสำนักงานประกันสังคม เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งสำหรับการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ลูกจ้างมาต ตาสันสามในพื้นที่ 3 จังหวัดนะคะฉะเชิงเซาชนบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนด้านรับสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 272,746 รายนะคะ นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็นนายจ้าง 841 ล้านบาทและลูกจ้าง 681 ล้านบาทสำ ำหรับการโอนเงินในส่วนของ 3 จังหวัดนี้นะคะ จะเป็นการโอนเงินให้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นะคะ ลูกจ้างนะคะ โอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ นายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคลนะคะ จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ผู้ประกันตน ตามมาตรา33จะสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่โทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ วันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารนะคะ การโอนเงินของ 3 จังหวัดนะคะ ที่เพิ่มเข้ามานะคะชะเชิงเซาชนบุรีอยุธยานะคะ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นี้นะคะ เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นด้านรับทราบทั่วกันนะคะ ก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสำหรับเงินเยียวยานะคะจะรีบมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบเช่นเดิมค่ะ ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ